สวัสดีค่ะ เมื่อพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ เชื่อว่าทุกท่านริ่มทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ ว่าทฤษฎีการเรียนรู้หลักๆ ในปัจจุบันจะมีอยู่ 4 ทฤษฎีด้วยกันค่ะ ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมหรือ behaviorism ทฤษฎีปัญญานิยม หรือ cognitivism ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือ constructivism และสุดท้ายทฤษฎี connectivism ค่ะ และเมื่อนำทฤษฎีทั้ง 4 นะคะ มาเรียงกันแบบนี้ทุกท่านสามารถบอกความแตกต่างของแต่ละทฤษฎีได้หรือเปล่าคะ เชื่อว่าหลายท่านอาจจะอธิบายได้ แต่ก็มีอีกหลายท่านที่อาจจะสับสนบ้างใช่ไหมคะ แต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะ เราสามารถจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หรือที่เราเรียกกันว่า learning theories matrix เนี่ยมาเป็นเคล็ดลับในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ค่ะ learning theory matrix เป็นการจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ อะไรคือบทบาทของความจำ การถ่ายโอนความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร ประเภทของการเรียนรู้ที่อธิบายได้ดีที่สุดในทฤษฎี สุดท้ายคือเทคโนโลยีมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างไร ซึ่งในแต่ละทฤษฎีได้มีการอธิบายเป็นกรอบแนวคิดที่ชัดเจน ที่ให้ผู้เรียนนำไปจัดระบบความคิดของตนเองได้ และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ในแต่ละทฤษฎี การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร จากตารางจะเห็นว่า ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม การเรียนรู้เกิดจากสิ่งเร้าและการตอบสนอง ในส่วนของทฤษฎีปัญญานิยม จะพูดในเรื่องการถ่ายโอนการเชื่อมโยงความรู้ และการทำซ้ำๆหรือ rehearsing ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หรือ constructivist จะพูดถึงในเรื่องของการที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สุดท้ายคือทฤษฎี connectivist ที่พูดถึงการเรียนรู้ เกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียนที่จะเลือกสารทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว หรือเน n e t w o r กิ n งและนำข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ต่างๆ เหล่านั้น มารวบรวม เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ คัดกรอง ร้อยเรียงให้เกิดเป็นสารัตถะที่มีความหมายสำหรับตัวผู้เรียนเอง เห็นอย่างนี้กันแล้ว คราวนี้เราสามารถทำความเข้าใจ และจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำแล้วใช่ไหมคะ เราลองไปดูส่วนอื่น ๆ กันต่อเลยนะคะ ารางที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วนั้น เชื่อว่าจะช่วยให้ทุกท่านสามารถจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนะคะ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ